สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาที่ 3.3 กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นค่ะ การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น เริ่มต้นจากการดำเนินงานตามกระบวนการดังนี้ 1. การรวบรวมสารสนเทศ การรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ สามารถรวบรวมได้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ดังนี้ค่ะ 1.1 แหล่งสถานที่ เป็นที่อยู่ในบริเวณท้องถิ่น คือ สถานที่เกิดตามธรรมชาติ อาทิ แม่น้ำ ทะเล ภูเขา ถ้ำน้ำตก สถานที่ถูกสร้างโดยมนุษย์ อาทิ ถนน บ้านเรือน กำแพง และปราสาท 1.2 แหล่งบุคคล เป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นอย่างดี 1.3 วัตถุสิ่งของ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในบริเวณท้องถิ่น คือ สิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ อาทิและธาตุต่างๆ สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น อาทิเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ 1.4 สัตว์และพืชในท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สัตว์และพืชที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยงและพืชพันธุ์ที่มนุษย์นำมาเพาะพันธุ์ในท้องถิ่น 1.5 หน่วยงานหรือองค์กรเป็นสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ 1.6 อินเทอร์เน็ต เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ของคณะทำงานหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นต้นค่ะ 2. การจัดหาสารสนเทศ การจัดหาสารสนเทศท้องถิ่นมีหลายวิธี ดังนี้ค่ะ 2.1 การซื้อ เป็นวิธีการสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งสารสนเทศท้องถิ่น ที่จัดซื้อนั้นต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก โดยพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร 2.2 การขอรับบริจาค การได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2.3 การบอกรับเป็นสมาชิกสารสนเทศท้องถิ่นอาจอยู่ในรูปบทความในวารสาร ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้องค์กรได้รับวารสารอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตกลงร่วมกัน 2.4 การแลกเปลี่ยน เป็นวิธีการประหยัดงบประมาณในการซื้อทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานแต่ละแห่งสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างหน่วยงานได้ค่ะ 2.5 การผลิตขึ้นเอง หน่วยงานบางแห่งสามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อสดทัศน์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ 2.6 การทำสำเนา เป็นการทำซ้ำทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น โดยวิธีการคัดลอก ถ่ายสำเนา โดยนำมาใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น บันทึกภาพ บันทึกเสียง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้องค์กร มีทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ไว้ให้บริการกับผู้ใช้ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ 2.7 การดาวน์โหลดสารสนเทศท้องถิ่นจากอินเทอร์เน็ต เป็นการทำสำเนาไฟล์ จากการดาวน์โหลดสารสนเทศท้องถิ่นจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย และมีเนื้อหาฉบับเต็ม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ต้องการ 3. การวิเคราะห์สารสนเทศท้องถิ่น การวิเคราะห์สารสนเทศท้องถิ่น มีขั้นตอนและวิธีการจัดหมวดหมู่ดังนี้ค่ะ 3.1 การจัดกลุ่มสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบดั้งเดิม อาทิ การจัดหมวดหมู่ตามเนื้อหา มักจัดตามหมวดหมู่ความรู้ระบบสากล จัดตามชื่อผู้แต่ง จัดตามลำดับเหตุการณ์ จัดตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ และจัดตามแหล่งที่มา 3.2 การเลือกกำหนดข้อมูลตัวแทนลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น เช่น ชื่อผู้รับผิดชอบ ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ ชื่อสถานที่พิมพ์ ชื่อสำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ชื่อชุด หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือและวารสาร โดยใช้เกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมตามที่กำหนดใช้ 3.3สรุปสาระสำคัญและความคิดรวบยอดด้านเนื้อหา ว่าสารสนเทศท้องถิ่นนั้น มีเนื้อหาเรื่องใดบ้าง และสรุปแนวคิดหลักของแต่ละเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาในด้านศิลปะวัฒนธรรม ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์แผนไทย และด้านการเกษตรค่ะ 3.4 การแปลความจากประเด็นสำคัญในด้านเนื้อหา ที่ผู้วิเคราะห์กำหนดให้อยู่ในรูปคำสำคัญ หัวเรื่องที่เป็นหมวดหมู่ที่มีการควบคุมการใช้แทนคำ หรือชื่อเดียวกันที่เขียนต่างกัน 3.5 การสร้างตัวแทนสารสนเทศนะคะ เลือกรูปแบบของตัวแทนสารสนเทศให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ลงบรรณานุกรม โดยมีการเข้ารหัสตัวแทนสารสนเทศ เพื่อให้อ่านและประมวลผลได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และแสดงผ่านบนเว็บ นี่เป็นภาพตัวอย่างนะคะ การวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น และการสร้างตัวแทนสารสนเทศค่ะสี่การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น การจัดเก็บข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการบริหาร โดยเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแล และทำสำเนาข้อมูล เพื่อใช้ในงานต่อไปในอนาคตได้ นับเป็นขั้นตอนของการสร้างระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถสืบค้น และจัดทำระบบบริการข้อมูล จากฐานข้อมูลที่ได้จัดทำไว้ โดยมีรูปแบบตามความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ แต่ละกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 5. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นการสำรวจข้อมูลเพื่อคัดแยกแบ่งกลุ่ม ลงในระบบให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด พร้อมทั้งเคลื่อนย้าย ตำแหน่งข้อมูลบางส่วน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ง่ายที่สุด แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อสรุปความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง ตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะนำข้อมูลมาใช้ 6. การนำข้อมูลไปใช้ การนำข้อมูลไปใช้ โดยผ่านการประมวลผล การใช้ข้อมูลท้องถิ่น และดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น